สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแทรกและแก้ไขข้อความอัตโนมัติค่ะ การพิมพ์เอกสารในโปรแกรม Microsoft Word 2013คำบางคำที่ผู้ใช้อาจพิมพ์ผิดบ่อย เช่นคำว่าอนุญาต ที่ถูกต้องต้องไม่มีสระอิ หรือคำว่าสังเกตที่ถูกต้องต้องไม่มีสระอุ และคำว่าลายเซ็น ที่ถูกต้องต้องไม่มีต่อเต่าการัน เป็นต้นนะคะและยังมีคำอื่นๆอีกมากมาย ที่เมื่อผู้ใช้พิมพ์ด้วยความรวดเร็ว และมักพิมพ์ผิด ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ โดยต้องทำให้เป็นคำที่แก้ไขให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ หรือว่า auto correct กซ์ก่อน ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะใช้คำสั่ง option เลือกในกลุ่ม Proofing นะคะ คลิกเลือก Auto Correct Option ในแท็บของ Auto Correct ในช่อง Replace ทำการพิมพ์คำที่เราพิมพ์ผิดบ่อยๆ นะคะ อย่างเช่นคำว่าลายเซ็น เรามักพิมพ์ผิดเป็นตัวเต่ากรัน ให้แทนที่ด้วยลายเซ็นที่ถูกต้องนะคะ ไม่มีตัวเต่ากรันนะคะ หลังจากนั้นคลิกเลือกปุ่ม add เพื่อนำคำนี้ไปเก็บไว้และสามารถใช้ในการแก้ไขอัตโนมัติเมื่อมีการผิดพิมพ์ผิดในครั้งตัวต่อไปนะคะ เสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเค คลิกปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอันว่าเสร็จสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าผู้เรียนอยากทบทวน สามารถอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ